กรณีที่เราต้องการเพิ่มกล่องข้อความบนสไลด์ นอกเหนือจากที่มีอยู่ใน สไลด์เลเยอร์ในส่วนของเพจโฮลเดอร์แล้ว เราก็สามารถที่จะสร้างกล่องข้อความเพิ่มเติมได้ โดยมีวิธีการดังนี้นะครับ ก็คือขั้นแรก ไปคลิกที่แท็บเมนู insert แท็บเมนู insert ด้านบนตรงนี้ จากนั้นเลือกสไลด์ที่เราต้องการ ในที่นี้เราจะพิมพ์บนสไลด์แผ่นนี้ เสร็จแล้วก็ไปคลิกตรงเมนู text box ตรงนี้คลิกตัว text box ก็จะ active นะครับ จากนั้นสังเกตดูเคอร์เซอร์ก็จะเปลี่ยนไป เราก็ทำการคลิกลงบนพื้นที่ว่างที่เราต้องการพิมพ์ ก็จะแสดง dialog box ขึ้นมาให้ทำการพิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับ อ่ะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะปรับแต่งของข้อความตรงนี้ได้นะครับ จะเพิ่มขนาดตัวอักษร ขยาย หรือจะลากไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้นี่ก็เป็นในส่วนของ การพิมพ์ข้อความลงบนสไลด์นะครับ